พี่นนวย พี่นนวยพี่นนวยอยู่ไหมโอ้ยว่าไงต้นอยู่นี่นี่มาสวัสดีครับพี่นนวยมามามาพอดีผมมีเรื่องที่จะปรึกษาหน่อยอ่ะอยากปรึกษาเรื่องอะไรนะเร็วๆหน่อยแล้วกัน วันนี้ไม่ค่อยว่างไม่ว่านี่ติดธุระเหรอโอ้ยง่วงนอนจะนอนต่อแล้วโอ้ยอกยอกมามีอะไรปรึกษามาพอดีอยากอยากทราบว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีทำการเกษตรอะไรได้บ้างพอดีผมสนใจจะทำที่บ้านอ๋อสนใจนี่ เมื่อก่อนนะ หมู่บ้านเรานะ่ะแห้งแล้งไปหมดนี่ปีนะ่ะเดินมาจากหมู่บ้านนู้น20 กว่าปีที่แล้วมาตั้งลกลากทีนี้หอบเสื้อพื้นกับหมอนใบมามาตั้งลกลาก ตอนนี้ร่ำรวยแล้วสิหมอนหายเหลือแต่เสื้อเนี่ยขาดก็ขาดลุ่งลิ่งเนี่ยโอ้ยไม่ยาก ไม่ยากวันนี้เดี๋ยวจะบอกให้ว่าที่หมู่บ้านเราสามารถทำไได้บ้างนะปึ๊บพิมพ์ว่า what to grow นะนี่ปึ๊บ ็นไง นี่เรื่องปลานินนี่เห็นไหมเป็นไง โอ้ เรื่องนี้น่าสนใจ เอาดูเรื่องนี้ดูเรื่องนี้ โอเค สนใจใช่ไหมเรื่องปลานินงั้น เราไปดูกันเลยครับ ปลานินเป็นปลาน้ำจืด ถือว่ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย เป็นอย่างมาก เพราะมีการเลี้ยงที่แพร่หลาย และผู้คนนิยมบริโภคกันมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีรสชาติดี เนื้อสีขาวนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายรูปแบบ ถิ่นกำเนิดของเจ้าปลานิลที่ว่านี้นะครับ อยู่ในแถบแม่น้ำไนทวีปแอฟริกา และเข้ามายังในประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช 2508 โดยมีพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงจัดส่งปรานินจำนวน 50 ตัว มาทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ของเรานั่นเอง โดยพระองค์ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ปล่อยลงในบ่อดินบริเวณสวนจิรดาพระราชวังดุสิต เป็นเวลาเกือบหนึ่งปี พระองค์จึงได้พระราชทานปลาชนิดนี้ว่าปลานิน และพระราชทานปลานินจำนวน 10,000 ตัว ให้แก่กรมประมงนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ พื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎรนำไปเพาะเลี้ยงต่อไป สายพันธุ์ปลานิลในประเทศไทย ปัจจุบัน ปลานิลในประเทศไทยถูกปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ทั้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำและบริษัทเอกชนต่างๆ ผู้เลี้ยงจึงสามารถเลือกเลี้ยงได้ตามต้องการ ดังนี้ ปลานิลจิรดาหนึ่งเริ่มปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 มีลักษณะสำคัญ คือ เจริญเติบโตดี เลี้ยงง่าย ทนทาน และออกลูกง่าย ปลานินจิรดา 2 ได้จากการปรับเปลี่ยนพันธุกรรม เมื่อไปผสมกับแม่พันธุ์ จะให้ลูกออกมาเป็นเพศผู้ทั้งหมด มีลักษณะส่วนหัวเล็ก ลำตัวกว้าง สีขาวนวล เนื้อหนาและแน่น รสชาติดี แต่ปัจจุบันไม่นิยมนำมาเลี้ยง เพราะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการเพาะพันธุ์ ปลานินจิรดา 3 ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากประเทศฟิลิปปินส์และมีสายพันธุ์เจรดาดั้งเดิมผสมอยู่ มีการเจริญเติบโตดี อัตรารอดสูงให้ผลผลิตสูง หัวเล็ก ตัวหนา เนื้อเยอะและแน่น ปัจจุบันนิยมเลี้ยงสายพันธุ์นี้อย่างมาก ปลานินจิรดาสีได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากประเทศมาเลเซีย และมีสายพันธุ์จิรดาดั้งเดิมผสมอยู่ มีส่วนหัวเล็ก ลำตัวกว้าง สันหนา ปลานินแดงเป็นปลาลูกผสมระหว่าง ปลานินกับปลาหมอเทศ มีสีแดง เนื้อขาว ปัจจุบันเป็นที่นิยมเลี้ยงมากเช่นกัน ราคาจำหน่ายลูกพันปลานิน ปลานินขนาด 2-3เซนติเมตรตัวละ 15 สตางค์ขนาด 3-5เซนติเมตรตัวละ 20 สตางค์อายุ 7 วันตัวละ 5 สตางค์ปลานินแปลงเพศ ขนาด 2-3เซนติเมตรตัวละ 30 สตางค์ ขนาด 3-5เซนติเมตรตัวละ 50 สตางค์ขนาด 5-7เซนติเมตรตัวละ 80 สตางค์และขนาด 13-15เซนติเมตรตัวละ 2 บาท 50 สตางค์ปลานินจิรดา 3 แปลงเพศ ขนาด 3 นิ้วตัวละ 2 บาท 50 สตางค์ขนาด 2 นิ้วตัวละ 1 บาท 50 สตางค์ปลานินจิรดา4แปลงเพศ ขนาด2-3เซนติเมตรตัวละ 35 สตางค์ ขนาด10-12เซนติเมตรตัวละ3 บาท ขนาด13-15เซนติเมตรตัวละ4บาท 50 สตางค์ปลานินแดง ขนาด 2-3เซนติเมตรตัวละ 20 สตางค์ ขนาด 3-5เซนติเมตรตัวละ 40 สตางค์ปลานินแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3เซนติเมตรตัวละ 40 สตางค์ ขนาด 3-5เซนติเมตรตัวละ 60 สตางค์ และขนาด 5-7เซนติเมตรตัวละ 1 บาทเท่านั้น อย่างนี้นี่เอง น่าสนใจนะพี่นวยขอผมดูได้ไหมได้สิ ได้สิ มีอีกหลายคลิปเลย เดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วกัน ไปเลย